Thank you. ก็กลับมาพบกันในส่วนของรายการอาหารที่จะแนะนำสำหรับผู้สูงอายุนะคะ เมนูแรกวันนี้ที่เราจะมาทำนะคะก็จะเป็นแกงส้มตูน หรือแกงตูนใส่ปลาดุกนะคะมีอะไรบ้างส่วนผสมนะคะ มีอย่างที่บอกไปนะคะมีตูนนะคะมีตูมีตูนที่เราอ่าล้างแล้วก็หั่นนะคะมะเขือเทศนะคะปลาดุกนะคะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมสำหรับแกงนะคะส่วนผสมสำหรับเครื่องปรุงก็จะมีพริก พริกฟ้าแดงนะคะพริกพริกฟ้าเขียวนะคะ มีหอมกระเทียม มีกะปิแล้วก็มีปลาร้าแล้วก็มีเกลือป่นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกในเรื่องของการทำแกงตูนนะคะ ก็คือการทำน้ำพริกนะคะมีอะไรบ้างนะคะ มาทำน้ำพริกอันดับแรกนะคะ ก็คือพริกนะคะพริกั้นนี่เราจะตำพริกให้ละเอียดก่อนนะคะ ตำพริกก็ตำเบาๆในช่วงแรกนะคะ แล้วก็ช่วงต่อมาก็จะแรงขึ้นนะคะพริกจะได้ไม่กระเด็นนะคะพริกที่เราจะนำมาหั่นเราจะหั่นเป็นจะนำมาพริกที่เราจะนำมาทำเป็นน้ำพริกนะคะทำน้ำพริกแกงเนี่ยเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะ เพื่อให้เวลาที่เราเอามาโขลกหรือเอามาตำเนี่ยมันจะแบบเร็วขึ้นนะคะ อพริกตรงนี้เริ่มหยาบเริ่มละเอียดนะคะ เราก็จะใส่พริกพริกตาแดงลงไปนะคะหั่นให้ละเอียดเช่นเดียวกัน จากนั้นเราจะใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งเวลาตามกับพริกนะคะใส่ลงไปนิดเดียวการที่เราใส่พริกกับเกลือตามลงไปนะคะ มันก็จะช่วยทำให้พริกเนี่ยละเอียดเร็วขึ้น แต่ลักษณะของน้ำพริกแกงของแกงตูนเนี่ย เราจะไม่ต้องการความละเอียดมากนักนะคะ เราต้องการเนื้อพริกอยู่นะคะ จะไม่เหมือนแกงชนิดอื่น ไม่เหมือนแกงเผ็ดหรือแกงต้ม เทียม เป็นเครื่องส่วนผสมที่เป็นกะปินะคะหนึ่งช้อนนะคะ ใส่กะปิแล้วก็ตำให้เข้ากันนะคะ สุดท้ายเราจะใส่ที่น้ำปลาร้านะคะ1ช้อน น้ำปลาที่ใช้ก็จะเป็นน้ำปลาสำหรับแกงโดยเฉพาะนะคะถ้าปลานี่เราสามารถใช้ปลาเป็นตัวได้นะคะ ถ้าเราไม่มีปลาเป็นตัวเราก็สามารถที่จะใช้เป็นน้ำปลาแทนได้นะคะ เป็นน้ำปลาต้มสุกนะคะหลังจากที่ตำเข้ากันแล้ว ใส่เครื่องปรุงส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะ แกงที่ได้นะคะก็จะมีลักษณะที่หยาบนะคะจะไม่ละเอียด ยนะคะใส่น้ำสาลลงไปก่อนนะคะน้ำตาลนี่ก็อยู่ที่ 600ซีซีนะคะ110กรัมนะคะจากนั้นเปิดไฟตั้งไฟเราใช้ไฟถ้าเป็นเตาเล็กเราก็จะใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นเตาใหญ่ก็จะใช้ไฟกลางนะคะ จากนั้นก็จะใส่ตัวของพริกแกงที่เราสั่งเอาไว้แล้วเมื่อสักครู่นี้ ้ต้มให้เดือดสัก คือลักษณะของน้ำแกงที่เดือดจ้านแล้วนะคะเราจะต้มให้เดือดให้น้ำแกงเดือดเลยนะคะเดือดจ้านนะคะ ลดไฟลงนิดนึงนะคะ จากนั้นเราจะใส่เนื้อปลาดุกลงไปนะคะ บ่อยเกินไปนะคะ เพราะปลาเป็นเดี๋ยวจะมีกลิ่นคาว น้ำเดือดแล้วนะคะ ปลาเดือดแล้ว เราก็จะใส่ตัวของตูนนะคะ หรือตูนนะคะ แล้วก็จะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะ ตัวของมะเขือเทศตัวนี้ก็จะให้ความเปรี้ยวตามธรรมชาตินะคะ ให้ตูนสุกเล็กน้อยนะคะ แล้วเราสีงจกปรุงรสนะคะวันนี้เราจะไม่ปิดฝาแล้ว ต่อครับเกี่ยวจะเอาอะไรใส่ต่อครับเดี๋ยวจะเป็นเครื่องปรุงค่ะทีนี้เดือดแล้วนะคะ เราก็จะปรุงรสละนะคะ ปรุงรสนี้เราจะใช้ถ้าเราต้องการความเปรี้ยวนะคะ เราก็สามารถจะเพิ่มในส่วนของที่เป็นน้ำมะนาวได้นะคะ นี่เราจะปรุงรสด้วยน้ำปลา มื่อสักครู่นี้เราใส่กะปิกับเกลือลงไปในพริกแกงแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นก็จะมีความเค็มอยู่แล้ว เราไม่ต้องใส่น้ำปลาเยอะนะคะ ใส่น้ำมะนาวเล็กน้อย แล้วเดี๋ยวรอให้หายเดือดสักพักหนึ่งนะคะ เราอาจจะเพิ่มใบแมงลักเข้าไปด้วยนะคะ ก็จะได้เพิ่มกลิ่นกลิ่นหอมขึ้นมานะคะ สร็จแล้วนะคะสำหรับในหมวดที่เป็นแกงส้มตูนนะคะ มีเทคนิคแคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราต้องการลดกลิ่นคาวของปลาอาจจะใส่ตะไคร้เพิ่มนะคะ ในตอนช่วงแรกก่อนที่จะต้มปลาลงไปนะคะ แล้วก็ในน้ำพริกแกงถ้าต้องการความเข้มของสีนะคะก็อาจจะมีการใส่ขมิ้นเหลืองลงไปได้นะคะ ก็สีของแกงก็จะมีความสีเหลืองเพิ่มขึ้น ะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะตัดแต่งุณแม่